เมื่อเราสร้างรายงานสรุปโดยใช้ pivot table ขึ้นมาแล้วนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้นะครับจากข้อมูลต้นฉบับนะครับที่เรามีเป็นจำนวนมาก เราเอามาสรุปนะครับ โดยใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับ ผ่านตัว pivot table นะครับ เราก็จะได้รายงานสรุปออกมานะครับ ตามที่เราจัดวางไว้ในแต่ละช่องที่อาจารย์ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ นั้นจะเห็นว่าไอตัวรายงานสรุปนะครับ ที่แสดงออกมาเนี่ยยังมีลักษณะที่เป็นลักษณะของตารางอยู่นะครับ จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแถวเป็นคอลัมน์ แล้วก็มีข้อมูลต่างๆ มีตัวเลขนะครับ ให้เราสามารถดูได้นะครับ หรือถ้าเราต้องการกรองแต่ละแถว เราก็สามารถกดที่ปุ่มลูกศรด้านขวาที่เขียนว่าป้ายชื่อแถวได้นะครับ เราก็เลือกเอาได้นะครับจะเอาปี 2013ปีเดียว หรือปี 2014 ปีเดียวก็ได้นะครับ หรือถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับ ในแต่ละเซลล์ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนได้ ก็เหมือนการกรอกข้อมูลในช่องเซลล์ Excel ธรรมดานะครับ ก็คือเราสามารถคลิกตรงช่องไหนที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับ และเราก็สามารถลบแล้วก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับ เช่น ผลรวมของยูนิตโซเมื่อกี้นะครับ เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผลรวมของสินค้าที่ขายไปนะครับ เราก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับ สินค้าที่ขายไป ก็เปลี่ยนได้นะครับ ดังนั้นผู้เรียนสามารถเอาเรื่อง Excel ที่เราเรียนบท ก่อนหน้านี้นะครับ มาใช้งานในตัวรายงานของ Pivot Table ได้นะครับ เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับ ยกเว้นตรงช่องที่มันเป็นค่าข้อมูลตรงนี้นะครับ อันนี้ไม่ควรเปลี่ยนนะครับ เพราะว่ามันเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะครับ ตามฟังก์ชันที่เราเลือกนะครับ ที่อยู่ในช่องของ value หรือช่องของค่าดังนั้นเราไม่ควรเปลี่ยนนะครับ ควรจะให้มันอยู่ตามค่าที่ถูกวิเคราะห์ขึ้นมาแล้ว มันจะสอดคล้องกับข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะครับ ถ้าจะเปลี่ยนอาจารย์แนะนำให้เปลี่ยนในส่วนของหัวคอลัมน์นะครับ หรือในส่วนของแถวนะครับ ส่วนค่าที่อยู่ข้างในไม่ควรเปลี่ยนนะครับ จากนั้นนะครับ พอเราแสดงเป็นรายงานออกมาได้นะครับ จะเห็นว่าบางทีถ้าข้อมูลเรามีเป็นจำนวนมาก มากกว่าที่อาจารย์แสดงอยู่ตอนนี้นะครับ การที่จะมานั่งดูตัวเลข เป็นลักษณะของตารางแถวคอลัมน์ ถ้ามันมีมิติที่ซ้อนเข้าไปลึกๆหลายๆชั้นมากกว่านี้บางทีอาจจะดูเข้าใจยากนะครับ ดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนลักษณะนะครับ การนำเสนอสรุปรายงานนะครับ ให้เป็นส่วนของการเข้าใจที่ง่ายขึ้น นะครับก็จะมีกลุ่มคำสั่งที่ส่วนมากใช้ทำงานคู่กับ pivot table ขึ้นมานะครับผู้เรียนลองเข้าที่เมนูแทรกนะครับและดูในส่วนของตัวที่เขียนว่า pivot chart นะครับเป็นกลุ่มคำสั่งนะครับเป็นตัวคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนจากรายงานที่เราสร้างใน pivot table ไปเป็นลักษณะของ visualize แผนภาพต่างๆ ให้เราสามารถเข้าใจสรุปรายงานได้ง่ายขึ้น นะครับ เราไม่จำเป็นต้องมาดูตัวข้อมูลตัวเลขที่เป็นลักษณะของตารางละแต่เราเปลี่ยนเป็นแผนภาพต่างๆ ที่มันเหมาะสมกับตัวข้อมูลที่เรามีนะครับ หรือให้มันเหมาะสมกับการนำเสนอให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนลองกดที่ตัว Pivot Chart นะครับ ก็จะมีตัวเลือก Pivot Chart ขึ้นมา เราก็คลิกที่ตัว pivot chart จากนั้นนะครับ ก็จะมีตัวเทมเพลตนะครับให้เราเลือกว่าเราจะใช้เทมเพลตไหนนะครับ ถ้าเรามีของเราอยู่แล้วนะครับ หรือเราจะใช้แผ่นภาพอื่นๆก็ได้นะครับ ที่มีให้เลือก เราก็เลือกไปนะครับ แต่อาจารย์แนะนำว่าควรจะเลือก ตัวแผนภาพหรือ Visualize เหล่านี้ให้เหมาะสมกับการนำเสนอของข้อมูลที่เราทำขึ้นมานะครับ ถ้าผู้เรียนไม่แน่ใจก็ลองคลิกดูนะครับ ถ้ามีส่วนที่เราคลิกเราอาจจะมองเห็นตัวอย่างนะครับ ถ้าเราดูแล้ว เราเข้าใจ คนอื่นสามารถดูแลเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ ใช้ Visual Light ตัวนั้นในการนำเสนอออกไปนะครับ ในที่นี้อาจารย์ขอเป็นลักษณะของแผนภูมิแล้วกันนะครับ เอาเป็นแผนภูมินะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่ตัว Excel จัดวางขึ้นมาให้นะครับ เมื่อตกลงแล้วว่าเราจะใช้วิชวลไลท์แบบไหนในการแสดงผลออกไปนะครับ เราก็กดที่ปุ่มตกลง ตัว Excel ก็จะสร้างตัว Visual Line ขึ้นมาให้นะครับ ซึ่งตัว Visual Line เหล่านี้จะสอดคล้องกับตัว Pivot Table ที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ก็มีทั้งในส่วนของกลุ่มลูกค้าก็คือ Segment นะครับ ในส่วนของปีนะครับก็คือ Year นะครับ ก็จะมีปี 2013 มี 2014 นะครับ แล้วก็แยกเป็นเดือนด้วยนะครับ ที่เราซ้อนมิติลงไปนะครับ ดังนั้นอันนี้คือความง่ายนะครับของการนำเสนอรายงานสรุปข้อมูลของเรานะครับ ดังนั้นถ้าผู้เรียนเอาไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่อยู่ในองค์กรในธุรกิจของผู้เรียนเองนะครับ ผู้เรียนก็สามารถเอาข้อมูลที่มีมาสร้างเป็น pivot table ก่อนนะครับ แล้วก็ใช้ pivot table ที่เราสร้าง มาเปลี่ยนเป็นแพรวอชาร์ตแล้วก็เอาชาร์ตตัวนี้แหละนะครับ ไปนำเสนอให้หัวหน้าหรือผู้บริหารดูก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับ